สวัสดีค่ะ อาจารย์ชนิดาเผือกสมนะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะหัวข้อสังคมไทยสู่อาเซียนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหาของหัวข้อนี้นะคะเเรามาดูกันก่อนว่าเเวลาที่เราเรียนหัวข้อนี้เนี่ยมันจะมีจุดมุ่งหมายอย่างไรแล้วก็มีที่มามีความสำคัญอย่างไร บางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมเราถึงมาเรียนเรื่องอาเซียนในขณะที่มันเป็นรายวิชาเกี่ยวกับอารยธรรมและภูมิปัญญาของ ท้องถิ่นนะคะเอาอันที่จริงแล้วเนี่ยนน่าจะกล่าวได้ว่าสังคมไทยมันไม่ได้เป็นสังคมที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ว่ามันเป็นสังคมที่อยู่ในโลกใช่ไหมคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันก็มากระทบสังคมไทยและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้น หัวข้อที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าใกล้ตัวเรา แต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจมันมากนักนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเข้ารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา จริงๆแล้วทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยทุกคนต่างก็ พูดถึงการเป็นประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่ว่าสำหรับหัวข้อที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะ ก็จะเป็นเรื่องในเรื่องของในเชิงวัฒนธรรมและสังคม ที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราทั้งหมดเนี่ยเข้ารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะเอาเข้าจริงๆแล้วประชาคมอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ทีนี้หลายคนอาจจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง หรือบางคนก็ไม่เคยสังเกตเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าอะไรที่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะกำลังค่อยๆเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อชีวิตของเราไหมส่งผลอะไรต่อออการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของเราหรือเปล่านะคะอันที่จริงแล้วการรวมเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ย เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันว่ามันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยและอีก 9 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยจะลองแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 3 หัวข้อด้วยกันนะคะ ในหัวข้อใหญ่เรื่องสังคมไทยสู่อาเซียนนะคะ หัวข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปเพื่อที่จะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะได้ทบทวนว่ามันมีข้อมูลพื้นฐานมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง เรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนมันมีที่มาอย่างไรและทำไมเราถึงต้องรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน อันนี้คืออหัวข้อย่อยแรกนะคะหัวข้อย่อยที่ 2 คืออาเซียนเราเหมือนกันเราต่างกัน อันนี้จะเป็นความพยายามที่จะลองนำเสนอเรื่องของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่ มีอยู่ในประเทศอาเซียนนะคะซึ่งเรามักจะเห็นว่ามันมีความหลากหลาย แต่จริงๆ แล้วมีหลายเรื่องที่มันมีความเหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกล่าวถึงในหัวข้อย่อยที่2นะคะส่วนหัวข้อย่อยที่3เนี่ยเป็นเรื่องของตัวเราว่า แล้วเราจะเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะคะหัวข้อย่อยแรกเนี่ย เราจะได้รู้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนนะคะว่าอาเซียนมีประโยชน์มีความสำคัญอย่างไร ซึ่งรวมทั้งที่จะพูดอยู่ในเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบให้เห็นว่า ถ้าเราพูดถึงการรวมกลุ่มของภูมิภาค มันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในยุโรปในสหภาพยุโรปแล้วมันจะเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังจะเจอในอาเซียนไหมนะคะ ซึ่งเดี๋ยวจะคุยในรายละเอียดต่อไปนะคะ ในขณะที่หัวข้ออาเซียนเราเหมือนกันเราต่างกันเนี่ย เป็นความพยายามที่จะทำให้เราเห็นว่า มันมีอัตลักษณ์ร่วมในอาเซียน และมันมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาในอาเซียน พร้อมกันนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันก็มีการดำเนินการบางอย่าง ที่จะจัดการกับเรื่องของการทำให้อาเซียนทั้งหมดเนี่ยมีอัตลักษณ์ร่วมกันรวมถึงการรักษาอัตลักษณ์และความเป็นท้องถิ่น ของภูมิภาคต่างๆ ในอาเซียนไว้ด้วยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะทำให้ทุกอย่างในอาเซียนเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดมีวัฒนธรรมเหมือนกันทั้งหมด อันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นรายละเอียดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะก็จะได้พูดในหัวข้อนี้ ส่วนในหัวข้อเรื่องของการเตรียมรับมือเนี่ย อาจารย์คงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราควรจะเตรียมการอย่างไรนะคะแต่ว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่พูดถึงหัวข้อนี้ก็เพียงอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็อยู่กับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อนสมาชิกอาเซียนในอนาคตนะคะ ซึ่งออันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดค่ะ